ที่เคยกว้างใหญ่ วันนี้มีดูกว้างไป ตั้งแต่เมื่อเธอเดินเข้ามาน้ำ วันนี้ใสจริงยิ่งกว่า ไม่มองมันรอยน้ำตา ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็เพราะเธอ ไม่เคยมีใครทำให้หัว ใจข้างในของฉันมันสั่น เธอเท่านั้นได้ใจฉันไป เพราะเธอคนเดียวที่ทำให้ดอกไม้ มันทำให้ฉันรู้ว่า อะไรคือรักที่แท้จริง แม้เธอไม่เป็นทุกสิ่ง แต่เธอนั้นคือเรื่องจริง อยากบอกจริงๆว่ารักเธอไม่เคยมีใครทำให้หัวใจ ข้างในของฉันมันสั่นเธอทุนนั้นได้ใจฉันไป เพราะเธอคนเดียวที่ทำให้ดอกไม้บานข้างในจิตใจ เพราะเธอไม่ว่าอยู่ไหนก็เป็นวิมานหากวันนี้ไม่มีเธอ คนคนนี้ที่ตรงนี้ก็คง คนเดียวที่ทำให้ดอกไม้บานข้างในจิตใจเพราะเธอไม่ว่าอยู่ ที่ทำให้ดอกไม้